Yeah. สวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานวันนี้เจอกันกัางวันจัดจากกันไปสวยสวยสวยสวยยอม นอแล้วก็มารอแม่ตาจา อาฟานดอนนะครับผมคนขี่หลังควายขอบคุณมากับผมขอบคมากับผมแหนน่าสงสารนกันไป น่าสงสารนะโจสงสารผมอีกแล้ว จนจนเฮ้ย ผมขับเป็นนะนะตอง